4.0แล้วนะครับก็อย่างว่านะครับเราไม่ต้องใช้กระดงกระดาษอะไรกันแล้ว เราใช้เพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้น เราก็สามารถติดต่อคนต่างๆ ได้แล้วเอาละครับเกี่ยวกับ Facebook Fanpage เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแม่งยังไม่มีใครมันรู้จักนั่นคือตัวส่วนหนึ่งของ Facebook ที่ทำหน้าที่ในการโปรโมทสินค้าให้เราได้นะครับหรือสร้างเป็นชุมชนเพื่อให้ทุกคนมาติดต่อสื่อสารนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันในหน้าหน้าหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะหน้าโฮมเพจโปรไฟล์ของเรานั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราจะสอนการทำ Facebook Fanpage ให้อย่างรวดเร็ว ทุกคนเป็น ็วภายในแป๊บเดียวนะครับไปทำกันเลยเป็นอย่างไรมาครับสร้าง Facebook Fanpage เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะมี Facebook Fanpage เป็นของตัวเองกันแล้วนะครับซึ่ง Facebook Fanpage เนี่ย ดีอย่างไรนะครับ Facebook Fanpage เนี่ยทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารเป็นตัว PR นะครับโปรโมชั่นหรือประชาสัมพันธ์ตัวเราธุรกิจของเรานะครับแทนหน้าจอโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับแฟนเพจของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายนะครับเหมือนเป็นตัวประชาสัมพันธ์ในธุรกิจของเรานะครับที่ไม่ใช่หน้าโปรไฟล์หน้าส่วนตัวของเรานั่น องนะครับซึ่ง Facebook Fanpage เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโดยการเราสามารถอัพสินค้านะครับโปรโมทสินค้านะครับแล้วก็ทำการบูสินค้านะครับอย่างงงไปนะครับ ซึ่งมันเป็นศัพท์ของ Facebook อยู่แล้วนะครับโปรโมทสินค้าหรือแชร์สินค้านะครับโดยหลักๆแล้วถ้าเราทำการสร้างโพสขึ้นมา1โพสนะครับให้เป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเรานะครับเช่นโปรโมทว่าวันนี้เราจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ธุรกิจใหม่ของเรานะครับ สินค้าใหม่ตัวนี้เราจะทำอย่างไรนะครับเราก็โพสเข้าไปในแฟนเพจของเรานะครับแล้วตัวแฟนเพจเนี่ยจะสามารถทำการบูตโพสต์ ได้นะครับคือการแบบเหมือนเสียตังโฆษณาให้ Facebook เพื่อทำการประชาสัมพันธ์แทนเรานั่นเองนะครับ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดเออแชร์เพื่อนทีละคน2คนฟังแชร์หน่อยนะ ไม่ใช่นะครับเฟซบุ๊กจะทำการเก็บตังของเรานะครับแล้วก็ทำการกระจายสู่กลุ่มทาร์เก็ตของเรานะครับ ซึ่ง Facebook Fanpage ตัวนี้สามารถทำให้เราประชาสัมพันธ์สินค้า หรือสถานที่ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการประกอบธุรกิจได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนผลไม้ต่างๆเนี่ยที่ทำขึ้นมาโฮมสเตย์ต่างๆ ซึ่งตัว Facebook Fanpage เนี่ย สามารถทำการบูสต์โพสต์ได้บูสต์โพสต์คืออะไรนะครับหลักๆ เลย เช่นเรามีสินค้า สักตัวหนึ่งเช่น ทุเรียนนะครับสินค้าทุเรียนตัวนี้เราสามารถนำขึ้นไปตั้งขายได้นะครับใน Facebook Fanpage นะครับสร้างขึ้นมาใส่รูปทุเรียนของเราเข้าไปนะครับตั้งราคาพร้อมนะครับที่อยู่พร้อมส่งนะครับในการติดต่อนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการโฆษณานะครับเราก็กดบูสต์โพสต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตให้พร้อมนะครับเช่นกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตที่เราต้องการคือ คนชอบกินทุเรียนนะครับคงไม่มีใครตั้งผมเกลียดทุเรียนแล้วไปตั้งให้แบบส่งทุเรียนมาให้เขาดูโอ้น่ากินจัง แต่ผมไม่กิ นทุเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคงไม่ได้นะครับคราวนี้หลักในการทำก็คือเราต้องทำในกลุ่มทาร์เก็ตที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับถ้าเราขายผ้าไหมกลุ่มทาร์เก็ตของเราคืออะไร ผู้ชื่นชอบในสินค้าผ้าไหมนะครับเช่น กลุ่มแม่บ้านและสตรีที่ต้องออกงานบ่อย ๆ อย่างนี้เราก็ไปตั้งค่าว่ากลุ่มพวกแม่บ้าน หรือกลุ่มสตรีที่ออกงานนะครับโดยหลักๆเขาก็สนใจพวกผ้าไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถซื้อหากันได้นะครับนี่แหละครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับแล้วเป็นการทำตลาดให้เราแบบฟรีๆด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้เป็นบูธโพสต์ตัวนั้นนะครับเป็นไงครับเฟซ Facebook Fanpage สร้างขึ้นมาได้ง่ายไหมครับ แต่การตั้งชื่อนะครับให้ติดตาโดนใจนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับซึ่งจะทำสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้นะครับเพราะชื่อ Facebook Fanpage เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าชื่อเนี้ยและสินค้าหรือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยหมายถึงอะไรและทำเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคนะครับสำหรับการตั้งชื่อ Facebook Fanpage ยังไงให้รู้สึกว่ามันปังมากๆนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับ ชื่อต้องเป็นอะไรที่สะกดง่ายนะครับสามารถอ่านออกเสียงได้ง่ายสะกดคำได้ง่ายนะครับโดย ยส่วนมากคนทั่วไปจะไม่ชอบแบบชื่ออะไรอ่านไม่ออกเห็นปุ๊บสะกดได้เข้าใจง่ายนะครับ ซึ่งไม่ยาวจนเกินไป จะง่ายต่อการจดจำของลูกค้านะครับสามารถเข้าใจได้ว่าสินค้าของเรามันคืออะไรนะ ง่ายต่อการเสิร์ชในการค้นหานั่นเองนะครับต่อมานะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราเนี่ยต้องโดดเด่นนะครับชื่อต้องโดดเด่นดึงดูดนะครับเห็นแล้วมันใช่เลยอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่แรกเห็นนะครับไม่ควรซ้ำนะครับเพื่อป้องกันการสับสนของลูกค้าของเรานั่นเองครับชื่อแฟนเพจของเราเนี่ยต้องมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเราอยู่ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการที่ผู้สินใจ สินค้าของเราเนี่ยจะพบแฟนเพจเราได้ง่ายนะครับ เช่นอาจจะขึ้นต้นด้วยชื่อแบรนด์และตามด้วยชื่อชนิดของสินค้านั่นเองครับ เช่นผมจะตั้งชื่อสินค้าของผมว่าชื่อเฟียสนะครับตามด้วยผ้าไหมนะครับ แบรนด์ของผมคือเฟียสผ้าไหมนั่นเองนะครับใน Facebook Fanpage ชื่อควรเป็นอะไรที่สอดคล้องนะครับแล้วเชื่อมโยงไปถึงตัวสินค้านะครับ เห็นไหมครับอย่างเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นะครับเฟียสและผ้าไหม ทุกคนรู้เลยว่าเฟียสเนี่ยอะไรไม่รู้ละแต่ตามด้วยผ้าไหมเนี่ยหมายความว่าเฟียสเนี่ยขายผ้าไหมแน่นอนนะครับชื่อและความหมายของแฟนเพจนะครับต้องเป็นในทางที่ดีนะครับสุภาพ ามนะครับไม่หยาบคายไม่สร้างความแตกแยกนะครับเช่นเพศศาสนาการเมืองเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีใน Facebook แฟนเพจของเรานั่นเองครับข้อต่อมานะครับต้องมั่นใจว่าชื่อแฟนเพจของเรานะครับไม่ล้าสมัยนะครับโดยที่แบบว่าเราอาจจะเอาคำในยุคที่เราดังของเราอย่างเงี้ยเช่นแบบชื่อแฟนเพจของผมเนี่ยอาจจะใช้ชื่อว่าเฟียสผ้าไหมนะครับแล้วตามด้วยแบบจ้าบมากอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนรู้จักไหมครับคำว่าจ้าบมากคืออะไร คือสมัยผมมันอาจจะดังมากนะครับแต่สมัยนี้แบบคือคำว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าข้อสุดท้ายนะครับของเรานะครับชื่อต้องมีความแตกต่างจาก Facebook อื่นชัด เจนนะครับซึ่งเป็นการกันความสับสนนั่นเองครับเช่นเฟียสผ้าไหมนะครับและตามด้วยชื่อที่แบบป๊อปปูล่า นะครับเพื่อสกิดความสนใจของลูกค้าตั้งแต่แรกเห็นนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราเห็นปุ๊บเฟียสผ้าไหมปุ๊บทุกคนจะมีเฟียสผ้าไหมอะไรอีกตามอย่างเงี้ยครับก็จะอาจซ้ำๆกันอาจจะไม่ตรงอะไรกับเรานะครับดังนั้นการที่เราจะไม่ตั้งให้ซ้ำกับใครเนี่ยเราอาจจะไปใช้การเสิร์ชดูข้างบนก็ได้นะครับว่ามีชื่อคล้ายๆ กับที่เราจะตั้งไว้ไหมนะครับเช่นเฟียสผ้าไหมถ้าไปเสิร์ชปุ๊บเจอ คนอื่นมีเฟียสผ้าไหมแล้วก็อย่าไปตั้งตามอะไรอย่างนี้นะครับควรตั้งชื่อให้โดดเด่นของเรานั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับการตั้งชื่อสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราตั้งชื่อไม่ดีเนี่ยจุดสนใจและสินค้าของ